สิบไม่เนาะค่ะ เลนที่ละสิบไม่ออโต้สิบไม่เออกะเอาไปร้องเลนได้เนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่บ้านนี้มีกุ้มเลนก็สามารถกดเขากุ้มมาได้เนาะกะจ้างที่บอกไปว่าเดี๋ยวนูนะปักหมุดเล่งไว้ให้ใต้คลิปเนาะค่ะเออกะเขามาร่วมสนุกกันได้เนาะโอเค เลนไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับช่วงนี้เราหนูนะจะเลนทุนหลักร้อยให้เบิ่งก่อนเนาะเออสำหรับผู้ใดที่ ฝากมาแบบหลักลอย เชี่ยเอาว่ะมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแถวนึงมาแล้วค่ะ แถวนึงสวยโอ้โหอีกสองช่องอีกสองช่องอีกสองช่องงามๆเอออีกตัวเดียวอีกตัวเดียว เออนั่นละโอ้โหเอาเรื่องเชี่ยเอาว่ะโอเคค่ะโอ้โหมาแต่แรกๆ เลยบวกมา 1,000 บาทเนาะสำหรับผู้ใดที่เอ่ออยากพูดว่าหนูนะเล่นเวลาใดจังไดอย่างเสียหนูนะแนะนำว่าให้กดเข้ามาได้เทเลแกรมเนาะค่ะ ถามไว้ในช่อง YouTube บางทีมันเลื่อนหาบ่พ่อเนาะบางทีมันซ่อนขอความไว้หนูนะหาบ่พ่อว่าเออมีคนมาถามอย่างไว้มาเห็นอีกเทียนึงกะโดนแล้วอย่างกับสีเนาะค่ะโอเคคิดไม่ค่ะร้างเทียนหนูนะมาเปิดเห็นที่หลังค่ะมามีคนมาถามไว้แต่ว่ามันกระโดนแล้วสิเนาะเขามาถามในกลุ่มเทเลแกรมดีกว่าเนาะค่ะ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 มีประโยชน์แน่นอนตอนเสือเต้นเนาะค่ะ สวยโอ้โหก้อนท้องเขา่าก้อนท้องเข่าเนาะค่ะงามๆมาแปดร้อยบาทเื่อพันสามแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปก้อนนันนี่แตะพันเราก็นลงไปคืน มีขึ้น มีลงเป็นเรื่องปกติเนาะค่ะหัวหน้าแนะนำว่าชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะโอเคเออเออ สวยมาดิ โอเค โอ้โหโอ้โหไหลลงไปขึ้นอีกละขอสังเกตช่วงที่ว่ามันไหลเนี่ย มันขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะเราพอเวลารันที่แตกเนี่ย มันจะมาให้แบบเบิ่มเบิ่มล้อเบิ่ง นั่นละมาแล้ว เออโอ้โหยกว่ะเฮ้ยยกว่ะยก โอกาสเขาโคตรยากอะค่ะโคตรยากเออสองแล้วสามเฮ้ยสามแล้วสองมามาหนึ่งเอ้ยอีกตัวเดียว อีกตัวเดียวโอ้โหเชี่ยบ่เขาโอ้เสียดายเสียดายค่ะโอ้โหได้ตั้งแปดร้อยห้าเข่านี่แบบ น่าจะได้พันหนึ่งบอเราคูณสิบอีกน่าจะเป็นหมื่นหนึ่งแล้วค่ะห้าเข่าเมื่อกี้เชี่ยแม่งเสียดายว่ะ สวย โอเค สะโพกมาค่ะ สะโพกนี่ได้รุ่นหลายกว่า ยกแน่นอน เอออีกสองอันโอ้โห อีกอันเดียววะขอร้องละเออนั่นละโอ้โหเชื่อเลยว่าตาสิบว่าเขาให้นึกว่าตาสิบว่าเขาให้แล้วค่ะ เชื่อเอาอยู่ว่ะเออ สวยงาม โอเค น่าจะได้ปรับไม่เลยเนาะเนี่ย เท่าไหร่จะเออ เป็น โอเคสามพันบาทสามพันบาท เดี๋ยวนะ ขออนุญาต ปรับ ไม่เป็นหนึ่งร้อยบาทแล้วค่ะ สวย หาข้อหาพันเป็นสองร้อยเนาะโอเค ค่อยๆเล็งค่อยๆไต่ไป สวย งามโอ้โหก่อนทอง มาเฮ้ยบวกมาอีกสองพันว่ะไอเชี่ยเอาเรื่อง มาดิเออ ขอ แบบว่าน้อง อีก รอบ นึง ยกก็ได้มาเขาจะ ได้ ปรับ ไม่ต่อ เลย โหไหลไหลไหลเป็นน้ำเลย โอ้โหสภาพไปค่ะเออเล่นเกมมุนี่เขาต้องใจเย็นๆเนาะค่ะตัวหากถามว่าทุนหน่อยกับทุนหลายอันไหนไตง่ายกว่าหนูนะคิดว่าทุนหลายเขามีโอกาสเล่นได้โดนกว่าเรายื้อได้โดนกว่าเนาะค่ะเออเพราะยื้อได้โดนโดนอะแจ็คพอตมีโอกาสเขาแน่นอน มาดิ ขอเสื้อเต้นเออโอ้โหก้อนท้องกับยก ก้อนท้องกับยกเนาะค่ะ น่าจะได้ปั๊บไม่แล้วล่ะนี่ สวยน่าจะได้ปั๊บไม่แล้วนะคะ มาดิ แตกอี่ยังก็ได้ สมจากแถวนึง ก็ได้มา มาดิ เออไปเลยค่ะ ยังอยู่ในช่วงหาพันยูไปเลย สองร้อยโอเคสำหรับผู้ใดที่ว่าที่กดเข่ากุ้มเนาะค่ะก็อย่าลืมเข่ากุ้มเซียนพ่อเวทีมานำเนาะค่ะ มีเครดิตฟรีให้เล่นกัน สู้มือ มือนึงกะโอ้โห สิบยี่สิบรอบเลยนะ สวยเอ้ย สมมะบางช่วงแบบ แจกกระแจกทีหืีนะ เออโอ้โห สองรอบได้เลย เชี่ยเอาอ่ะ หกพันเฮ้ยหกพันได้ปรับไม่เลยนะคะเชี่ยเอาเรื่อง โอเคมา เดี๋ยวนูนะ ขออนุญาตปรับไม่เลยก็แล้วกันเนาะคะ่ะหนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าสิบี่บาทไป เป็นสี่ร้อยเนาะคะ่ะ เคค่อยเหล่งค่อยไต่ไป สวย สวย อันนี้ก็สวยอีกแหละ โอเค มาดิโอ้ยบ่เขาหากว่าภาพมันเริ่มดึงก้อนที่สองจากกระเด็นออกมา นี่คือบ่ได้เนาะค่ะบ่ต้องไปรุ่นยากเลย ยกเว้นว่ามันสิหมุนข้างอะ่ะ อันเนี้ยมีโอกาสได้อยู่เพราะว่า ตอนหมุนข้างนี่คือมันมันนวงมันกระตุกเนาะค่ะ คนอาจจะเล่นหลายในช่วงนั้นหนูนะแนะนำว่าเปลี่ยนเวลาเล่นไปเล่นช่วงอื่นดีกว่าเนาะก็ต้องใจห้อนค่ะบ่แม่นว่าเติมเราเขาสิต้องเล่นให้เบิร์ดภายในมือนั่นเดี๋ยวนั่นเลยเนาะ โอ้โหไหลลงบ่ไวแล้วบ่ไวแล้วนะ โอ้โหเฮียเหลือสามพันไปค่ะยังได้อยู่โอ้ยมือนี้อย่างวะเนี่ย เออ โอ้โหเชี่ยวายชนวายวายชนวายอีกแล้ว โอ้โหสองมือดิเชี่ยเอาเรื่อง โอ้โหเข่าอีกแล้วว่ะ มาเด้เออสิบไม่ค่ะ เชี่ยวายชนวายเข่าวายชนวายนี่คือคูณหาสิบของจำนวนไม่ของเขาเลยเนาะค่ะ จังซี่ร้อยบางหันกะเขาก็ได้สองหมื่นเนาะโอเค ไปค่ะ มาดิโอ้โหว่าเขาสวยงามงามดิ งามงามดิ เออยกมาค่ะ โอ้โหเหลือมือถ่ายไปขึ้นขึ้นลงลงแล้วค่ะ เป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันหลาย เพราะว่า ยามันลงอะ่ะมันจะต้องแจกเขาคืนทือกันแมนบอเออคิดจังซี่เนาะค่ะอย่าไปคิดลบหลายมาเด้มาเด้มาเด้โอ้โหบ่เขาสวยโอเคเดี๋ยวมื้อหาหาไปอีกสิบไม่โอ้โหโอ้โหเริ่มไหลแล้วอาการเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเนาะค่ะบ่ค่อยดีแล้ว อ่ะกดติดโอเค มาดิสวย โอเคตะโพกมา มาดิ สวย มาดิ สวย อีกสองตัวมาอีกสองตัว โอ้โหว่าเขาเชี่ยเขาเป็นร้อยบาท โอ้โห สภาพอะอยู่นะขอเซาเลนซัมนี้กันแล้วกันเนาะค่ะ มันเริ่มไหลแล้ว ยังในนูนะค่ะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะชื่นชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูนะน้ำแน่นเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมเซียนพ่อมเวทีเนาะค่ะเป็นกลุ่มที่ละแกมเขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาเดเลเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจ้าในไม่นี่นูนะ่ะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไม่คิดหนานเนาะสำหรับเมื่อนี่สวัสดีค่ะ